ามนะคะเราจะใส่กาวลอใส่กาววันนี้แกะมเอยแะแล้วก็กาวใส่ ใส่ไปเลยดิแค่ใส่ให้หมดก่อน T O A ก่อนอะไรก็ใส่นะคะ ใส่ไปหมดเล้่สีโอโลปค่ะ แล้วเราก็คนค่ะคนเข้าไปค่ะ คนค่ะ คนค่ะ คน คนคน อสีเหลืองหน่อย แล้วก็ใส่ ใส่ แป้งโยคี แป้งโยคีอ่ะไม่ได้เปิดอุ้ยเฮ้ยทำไมไม่ใส่แชมพูผสมก่อนนะมั่วขมซื้อไม่ใช่ของเขาเอาเอาเก็บให้หน่อยเอาชนนี้ดีแว่คนคนคนคนที่มันเป็นสีเหลือง อะไรเราจะใส่อ่ะ ใส่นี่ครับอุ้ยใส่ผิดอ่ะใส่ฉลามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็เช่นกันนะคะใส่สักสองสามปื้ไปอีก อืมคนนะคะ คะแล้วก็พังแล้วนะคะ มาดูคนอื่นทำอ่ะแอบดูแอบ หาเล็ดนั่ง้องไหนสีเขียว เดี๋ยวนะ เอาแป้งโยคีใส่ถ้วย หาอะไรต่้งแป้งโยคีใส่ถ้วยหอมมันไม่เยอะมากนะคะต้องขึนนี่ดูสิ ็น่อแสบู่สบู่ขี่ปื๊ดปื๊ดเดียว อ่าใส่ปื๊ดเดียวคนอ่ะแล้วก็ใส่ถ้วย ที่ผสมสีกับ อะไรไม่รู้สบู่สิค่ใส่อีกสักนิดนะะมีใครเป็นอย่างวะเป็นก้อนแล้วเนี่ยแต่ยังไม่กิน เทลงภาชนะนะแค่ าเทโรโทว่าแล้วทำไมหนูไม่เป็นหนูสีจันเออ อยู่ไหนวะนี่ไง ตาถั่วแตงโมมีไหมอ่ะเซฟของสีจันปลาแตงโมมีไหมอ่ะอาจจะมี อยากกินปลาล้อคูงไงปลาแตงโมอยากกินปลาล้อนั่นคุณเป็นตาอะไร ใส่ให้เข้มข้นนะคะจะไม่เป็น มันไม่ใช่นมนะจ๊ะ เพราะว่ามันใส่น้ำนะคะ มันไม่ใช่ผมนมนะจ๊ะใส่อันนี้จะเป็นหลกไปเกลือแล้วนะจ๊ะ สีเหมือนนมเลยอ่าแล้วก็ใส่เพ่นแล้วใส่ดีน่ะเฮ้ยจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยใส่นิดเดียวใส่ไปดียังไม่ทำ จะเป็นก้อนเหลวเอันนี้มาดีขอเลยถ้าดูของเขาดิดูดิดูดูดูดูถ้ามันเยอะเกินไปก็เทสายถ้าดูดินี่ค่ะเรมตป็นใครเป็นก้อนแล้วบ้างอุ้ยอันนี้อันนี้เป็นก้อนแล้วอันนี้ใกล้เป็นแล้วใกล้เป็นแล้วอันนี้ก็ใกล้เป็นแล้วดิแกสีมันสู้กัดเลยฮะ มีสับอ่า เรามาดูสีฟ้ากัน ใส่ใหุ้มได้